พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนมันสำปะหลังเพื่อชุมชน มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงสายพันธุ์ และการปลูกมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ช่วยให้ได้ผลผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม หรือแปรรูปเป็นขนมสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ครับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีของสวทช ร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณสีที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งให้ผลผลิตหัวสดสูง ปริมาณไซยาไนต์ต่ำเหมาะสำหรับเป็นพันธุ์อุตสาหกรรม และพันรับประทาน แปรรูปเป็นแป้งฟาว ปราศจากกลูเตน ซึ่งใช้ทดแทนแป้งสาลี ถือเป็นการยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลัง ให้มีมูลค่าสูงขึ้น วิจัยและพัฒนา โดยกรมวิชาการเกษตร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และไบโอเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000